ขั้นตอนการประเมินสารสนเทศ สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานได้ทั้งหมด จึงต้องมีการประเมินสารสนเทศเพื่อคัดเลือก มีการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อแยกแยะประเด็น เฉพาะสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการ และการสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อรวบรวมและจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีเนื้อหาประเด็นเดียวกันไว้ด้วยกัน และสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหา ดังนั้นการนำสารสนเทศไปใช้งาน จึงต้องอาศัยขั้นตอนการประเมินสารสนเทศ ดังนี้ สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น สารสนเทศมีจำนวนมาก การประเมินสารสนเทศ ได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการนำมาใช้งาน การวิเคราะห์สารสนเทศ นำสารสนเทศที่ผ่านการประเมินมาใช้งานจริง โดยบันทึกเนื้อหาของสารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศ จัดกลุ่มสารสนเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหา